ที่ 24 การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการหาค่าสุดขีด วัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนของการหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน ก่อนอื่นนะคะ มาดูความหมายของค่าสุดขีดกันก่อนนะคะ ค่าสุดขีดหมายถึง ค่าที่สูงสุดหรือต่ำสุดของปัญหาที่สนใจนะคะ เนื่องจากปัญหาที่เราสนใจ สามารถสร้างในรูปแบบของฟังก์ชันนะคะเพื่อให้เราเข้าใจนะคะความหมายต่างๆของค่าสุดขีดนะคะเราจะพิจารณาจากการหาค่าสุดขีดนะคะจากกราฟของฟังก์ชันกำหนดให้กราฟของฟังก์ชันมีลักษณะดังรูปนะคะพิจารณาค่าสุดขีดบนช่วงเปิด AF นะคะจะได้ว่านะคะขณะที่ x เคลื่อนขึ้นมานะคะเรื่อยๆนะคะจนทั้งถึงจุด x เท่ากับ b นะคะ จะให้ค่าสูงสุด แล้วเคลื่อนลงมานะคะ จนทั้งถึงจุด x เท่ากับ c นะคะ จะให้ค่าต่ำสุดนะคะ แล้วก็เคลื่อนขึ้นนะคะ ไปทั้งถึงจุด x เท่ากับ d นะคะ ก็จะให้ค่าสูงสุด แล้วก็ดิ่งลงนะคะ หา x เท่ากับ e นะคะ ให้ค่าต่ำสุด แล้วก็เคลื่อนขึ้นนะคะ จะเห็นว่านะคะ จากกราฟนะคะ เราจะมีค่าสูงสุดและต่ำสุดนะคะ ที่ปรากฏอยู่บนกราฟนะคะ ซึ่งเราจะแบ่งนะคะ ค่าสุดขีดเนี่ยได้เป็น 2 ชนิดด้วยกัน ชนิดแรกนะคะก็คือ ค่าสุดขีดสมบูรณ์นะคะมาดูนิยามนะคะบทนิยามกำหนดให้ y เท่ากับ f(x) นะคะเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนนะคะบนช่วง i และ cd อยู่ในช่วง i นะคะจะกล่าวว่านะคะ fc เป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์ของ f นะคะบนช่วง i นะคะ ก็ต่อเมื่อ f(x) น้อยกว่าหรือเท่ากับ f(c) นะคะทุกค่า x ในช่วง i และ fd นะคะเป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์นะคะของ f นะคะบนช่วง i ก็ต่อเมื่อนะคะ f(x) มากกว่าหรือเท่ากับ fd นะคะทุกค่า x ในช่วง i ชนิดที่2นะคะก็คือค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะคะมาดูนิยามนะคะ บทนิยามให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามบนช่วง i ที่ a b c d อยู่ใน i fc เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f นะคะถ้ามีช่วงเปิด ab นะคะซึ่ง c นะคะอยู่ในช่วงเปิด ab นะคะและ fc นะคะมากกว่าเท่ากับ fx ทุกค่า x ที่อยู่ในช่วงเปิด AB นะคะ เราจะเรียกจุด CFC นะคะว่าจุดสูงสุดสัมพัสนะคะ และ FD นะคะเป็นค่าต่ำสุดสัมพัสของ F นะคะ ถ้ามีช่วงเปิด AB นะคะ ซึ่ง D อยู่ในช่วงเปิด AB นะคะ และ fx นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ fd นะคะทุกค่า x ที่อยู่ในช่วงเปิด ab นะคะ เราจะเรียกจุด dfd ว่า จุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะ จากนิยามนะคะของค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะคะ เราจะเห็นว่านะคะค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะคะมีการเปรียบเทียบนะคะกับค่าของฟังก์ชันที่อยู่รอบๆนะคะค่า x ที่ให้ค่าสุดขีดบนช่วงเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำการพิจารณานะคะกราฟนะคะที่เราให้ไว้ก่อนหน้านะคะก็คือ จะเห็นว่าที่ x เท่ากับ b นะคะ และที่ x เท่ากับ d นะคะ ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะ และที่ x เท่ากับ d นะคะ จะให้ค่าสูงสุดสมบูรณ์นะคะบนช่วงเปิด AF แล้วที่ x เท่ากับ c นะคะ แล้วก็ x เท่ากับ e นะคะ จะให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะ และที่ x เท่ากับ e นะคะ เราก็จะได้ว่าที่ x เท่ากับ e นะคะ ให้ค่าต่ำสุดสมบูรณ์ บนช่วงเปิด AF นะคะ ข้อสังเกตนะคะว่า ถ้าเรามีจุดสุดขีดสัมพัทธ์มานะคะ เราสามารถที่จะบอกลักษณะของจุดสุดขีดสัมพัทธ์ได้นะคะว่าที่จุดสุดขีดสัมพัทธ์จะมีความชันเป็นศูนย์หรือ ความชันหาค่าไม่ได้นะคะ ซึ่งสามารถสรุปเป็นทฤษฎีได้ดังนี้นะคะ ทฤษฎีบทถ้าฟังก์ชัน f มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์ที่จุด x เท่ากับ c แล้วจะได้ว่า f พรม c เท่ากับ 0 หรือ f พรม c หาค่าไม่ได้นะคะ สังเกตได้ว่านะคะ ถ้าเรากำหนดให้ y เท่ากับ f(x) นะคะ เราไม่สามารถบอกได้ทันทีนะคะว่า ฟังก์ชันที่กำหนดให้มีค่าสุดขีด สัมพัทธ์อยู่ที่ใดบ้างนะคะ มาหาคำตอบนะคะด้วยนิยามที่ต้องใช้อนุพันธ์ดับหนึ่งนะคะเริ่มต้นด้วยนิยามของจุดวิกฤต บทนิยามนะคะจุดวิกฤตคือจุด c fc นะคะที่ทำให้ f from c เท่ากับ0หรือ f from c หาค่าไม่ได้ เมื่อ c อยู่ในโดเมนของฟังก์ชัน f นะคะจากทฤษฎีก่อนหน้านะคะเราสามารถสรุปได้ว่า จุดสุดขีดสัมพัทธ์นะคะจะเป็นจุดวิกฤตเสมอ แต่จุดวิกฤตอาจจะไม่เป็นจุดสุดขีดสัมพัทธ์ก็ได้นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นการพิจารณานะคะจุดวิกฤตที่ไม่เป็นจุดสุดขีดสัมพัทธ์นะคะพิจารณานะคะฟังก์ชัน y เท่ากับ x ยกกำลังสามนะคะเขียนกราฟได้ดังรูปนะคะทำการหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะคะก็จะได้ y พรามเท่ากับ 3คูณ x ยกกำลังสองนะคะ ซึ่งทำให้ได้ว่า y พรามที่0นะคะมีค่าเท่ากับ0นะคะ ดังนั้นนะคะ0 0จะเป็นจุดวิกฤตนะคะ จากนั้นนะคะ เราทำการพิจารณานะคะ ค่า x รอบๆจุด x เท่ากับ0นะคะ จะสังเกตว่านะคะ มีค่า x นะคะ ที่มากกว่า0นะคะ ที่ทำให้ f(x) มากกว่า0และมีค่า x นะคะ ที่น้อยกว่า0นะคะ ที่ทำให้ f(x) น้อยกว่า0นะคะ เราก็เลยได้ว่านะคะ 00 เป็นจุดวิกฤตที่ไม่เป็นจุดสุดขีดสัมพัทธ์นะคะ ในการพิจารณานะคะ จุดวิกฤตว่าให้ค่าสุดขีดสัมพัทธ์หรือไม่นะคะ โดยดูจากค่าของฟังก์ชันนะคะ รอบ ๆ จุดวิกฤต ซึ่งมีความเชื่อมโยงนะคะ กับฟังก์ชันเพิ่ม และฟังก์ชันลดนะคะ ต่อไปนะคะเป็นบทนิยามของฟังก์ชันเพิ่มนะคะ และฟังก์ชันลดนะคะ บทนิยามแรกนะคะ คือ นิยามของฟังก์ชันเพิ่มนะคะ บทนิยามให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามบนช่วง i นะคะ และให้ x 1 x 2อยู่ใน i จะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง i ถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว f x 1จะน้อยกว่า f x 2นะคะ ดังรูป นิยามของฟังก์ชันลดนะคะ บทนิยามให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามบนช่วง i และให้ x 1 x 2อยู่ใน i จะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันลดบนช่วง i ถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว f x 1มากกว่า f x 2สังเกตได้ว่านะคะ ถ้าเราใช้บทนิยามนะคะเพื่อมาพิจารณาว่าฟังก์ชัน f นะคะเป็นฟังก์ชันเพิ่ม หรือฟังก์ชันลดนะคะ ค่อนข้างยุ่งยากนะคะ เราสามารถใช้อนุพันธ์นะคะมาช่วยในการพิจารณาว่า ฟังก์ชัน f เราเป็นฟังก์ชันเพิ่ม และเป็นฟังก์ชันลดบนช่วงใดได้ดังทฤษฎีต่อไปนี้ ทฤษฎีบทนะคะ ให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และมีอนุพันธ์บนช่วงเปิด ab 1. ถ้า f พราม x มากกว่า0ทุกค่า x ที่อยู่ในช่วงเปิด ab แล้ว f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงปิด ab 2. ถ้า f พราม x น้อยกว่า 0 ทุกค่า x ที่อยู่ในช่วงเปิด ab แล้ว f จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะบนช่วงปิด ab ต่อไปทำการทดสอบนะคะจุดวิกฤตนะคะกำหนดให้นะคะ y เท่ากับ f(x) เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องนะคะบนช่วงปิด ab ขั้นตอนการหาค่าสุดขีดของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะคะขั้นที่ 1 หาจุดวิกฤตโดยหาค่า x ที่ทำให้ f from x เท่ากับ 0 หรือ f from x หาค่าไม่ได้ ขั้นที่ 2 ทดสอบจุดวิกฤต สมมุติว่า x เท่ากับ c เป็นจุดวิกฤต เมื่อ c อยู่ในช่วงเปิด ab พิจารณานะคะ เครื่องหมายของ f from x บนเส้นจำนวนนะคะ รอบๆจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ c ถ้าเครื่องหมายของ f from x นะคะ เป็นบวก หรือ f from x มากกว่า0นะคะบนช่วงเปิด AC และเครื่องหมายของ f พรม x นะคะเป็นลบ หรือ f พรม x น้อยกว่า0นะคะบนช่วงเปิด CB แล้วจะได้ว่า fc เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ดังรูป แต่ถ้าเครื่องหมายของ f พรม x นะคะเป็นลบหรือ f พรม x น้อยกว่า0นะคะบนช่วงเปิด AC และ เครื่องหมายของ f พ i m e x นะคะ เป็นบวกนะคะ หรือ f พ i m e x มากกว่า 0 บนช่วงเปิด cb แล้วจะได้ว่า fc เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะ ดังรูป สรุปได้ว่านะคะ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายของ f พ i m e x นะคะรอบๆ x เท่ากับ c นะคะ f จะให้ค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะคะที่ x เท่ากับ c แต่ถ้านะคะเครื่องหมายของ f prime x นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะรอบๆจุด x เท่ากับ c นะคะซึ่งก็คือถ้าเครื่องหมายของ f prime x นะคะเป็นลบหรือ f prime x น้อยกว่า0นะคะบนช่วงเปิด ac union กับช่วงเปิด cb หรือถ้าเครื่องหมายของ f prime x นะคะเป็นบวกก็คือ f prime x มากกว่า0นะคะบนช่วงเปิด ac union กับช่วงเปิด cb แล้วเราจะได้ว่านะคะ fc ไม่เป็นค่าสุดขีดสัมพัทธ์ ต่อไปมาดูตัวอย่างนะคะ ให้ fx เท่ากับ4ลบ x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองส่วนสามนะคะ จงหาข้อ 1 จุดวิกฤต ข้อ2นะคะจุดสูงสุดสัมพัทธ์และจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ ข้อ 3 ช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มและช่วงที่เป็นฟังก์ชันลด วิธีทำนะคะ จาก f(x) เท่ากับ 4 ลบ x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองส่วน3นะคะทำการหาอนุพันธ์ของ f นะคะเทียบกับ x นะคะเราก็จะได้ f from x นะคะ เท่ากับลบ 4 ส่วน 3 คูณด้วย x คูณด้วย 4 ลบ x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังลบ 1 ส่วน3นะคะขั้นตอนแรกนะคะในการพิจารณานะคะคือขั้นที่ 1 หาจุดวิกฤตนะคะให้ f อ r o m x นะคะเท่ากับ0นะคะดังนั้นนะคะลบ4ส่วน3นะคะคูณด้วย x คูณด้วย4ลบ x ยกกำลัง2นะคะทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน3จะเท่ากับ0นะคะแก้สมการนะคะเราก็จะได้ x เท่ากับ0นะคะเมื่อ x ไม่เท่ากับบวกหรือลบ2จาก f from x นะคะเท่ากับลบ4ส่วน3คูณด้วย x คูณด้วย4ลบ x ยกกำลัง2นะคะทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน3นะคะ เราจะได้นะคะว่า f from x หาค่าไม่ได้เมื่อ x เท่ากับบวกหรือลบ2นะคะ ดังนั้นนะคะ จุดวิกฤตเราก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน 3 จุดนะคะคือจุดที่ x เท่ากับ0 x เท่ากับลบ2และ x เท่ากับ2นะคะนั้นจุดวิกฤตก็คือจุดนะคะ0 2 คูณด้วย รากที่ 3 ของ 2 นะคะลบ2 0 และ 2 0 ขั้นที่ 2 นะคะคือทดสอบจุดวิกฤตนะคะ เนื่องจาก f from x นะคะ เท่ากับ ลบ 4 ส่วน3นะคะ คูณด้วย x คูณด้วย 4 ลบ x ยกกำลัง 2 ทั้งหมด ยกกำลัง ลบ 1 ส่วน3นะคะ เราจะทำการพิจารณา นะคะ เครื่องหมายของ f from x นะคะ บนเส้นจำนวนนะคะ รอบๆจุด x นะคะ เท่ากับ ลบ 2 x เท่ากับ 0 x เท่ากับ 2 นะคะ เราก็จะแทนค่า x นะคะในแต่ละช่วงนะคะลงไปในฟังก์ชันของ f prime นะคะมันช่วงแรกนะคะคือการแทนค่า x นะคะน้อยกว่าลบ2นะคะในฟังก์ชันของ f prime เราจะได้เครื่องหมายของ f prime x เป็นลบ แล้วก็แทนค่า x นะคะในช่วงของลบ 2 ถึง 0 นะคะลงในฟังก์ชัน f prime นะคะเครื่องหมายของ f prime x เป็นบวก นะคะจากนั้นเราก็จะแทนค่า x นะคะที่อยู่ในช่วง 0 ถึง 2 นะคะในฟังก์ชัน f พรามนะคะเราจะได้เครื่องหมายของ f พรามเป็นลบ และแทนค่า x นะคะที่มากกว่า 2 นะคะลงในฟังก์ชัน f พรามนะคะเครื่องหมายของ f พรามก็จะเป็นบวกนะคะจากเส้นจำนวนนะคะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายของ f พราม x นะคะ รอบๆจุด x เท่ากับลบ2และ x เท่ากับ2นะคะ จากลบไปเป็นบวก และรอบจุด x เท่ากับ0นะคะ จากบวกไปเป็นลบทำให้ได้ว่าจุดวิกฤตที่ x เท่ากับลบ2และ x เท่ากับ2นะคะ ให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะ และจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ0นะคะ ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ นั่นคือจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ก็คือจุด 2 0 และ จุดลบสองศูนย์จุดสูงสุดสัมพัทธ์คือจุดศูนย์สองคูณด้วยรากที่สามของสองจากนั้นเราทำการพิจารณานะคะหาช่วงที่ทำให้ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะและช่วงที่ทำให้ f เป็นฟังก์ชันลดนะคะพิจารณานะคะจากเครื่องหมายของ f พรามนะคะบนเส้นจำนวนนะคะ จะสังเกตว่านะคะเครื่องหมายของ f พรามเป็นบวกนะคะ ฟังก์ชันเราก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่ม เครื่องหมาย f พรามเป็นลบนะคะ ฟังก์ชันเราก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะ ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะบนช่วงปิดลบ2 0 ยูเนียนกับช่วงปิด 2 ถึง อินฟินิตี้ ส่วน f นะคะเป็นฟังก์ชันลดนะคะบนช่วง ลบอินฟินิตี้ถึงปิดลบ2นะคะยูเนียนกับช่วงปิด 0 ถึง 2 สรุปในตอนนี้นะคะ ได้ศึกษาขั้นตอนการหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชันนะคะ ในตอนถัดไปนะคะ เราจะทำการศึกษาการเขียนกราฟคร่าวๆนะคะของฟังก์ชันที่กำหนดให้ โดยใช้อนุพันธ์ดับหนึ่งและอันดับสองนะคะ Thank you.